แนวทางป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ข้อมูลนะคะ การแก้ปัญหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อออนไลน์ก็จะมีหลายประการค่ะ อย่างการให้ความรู้หรือว่าการจัดอบรมในการรู้เท่าทันสื่อในสถาบันการศึกษาค่ะ ซึ่งก็คือทักษะในการอ่านสื่อต่างๆแล้วสามารถวิเคราะห์ตีความเนื้อหา ประเมินค่า เข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ และก็เพื่อปกป้องตนเองจากผลกระทบในด้านลบที่จะได้รับจากสื่อนะคะ ครูและผู้ปกครองหันมาใส่ใจให้คำแนะนำในการให้ความรู้ความเข้าใจต่อเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ควรห้ามหรือว่าปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็กนะคะ ควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจ ภายใต้การดูแลของเราค่ะ การใช้วิจารณญาณในการเลือกรับสื่อที่มีประโยชน์ ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ ในการแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม เช็คข้อมูลก่อนแชร์นะคะ แล้วก็ไม่รับข่าวสารเพียงด้านเดียว สามารถวิเคราะห์และก็ตรวจสอบข้อมูลว่าใครเป็นผู้ผลิต ผลิตไปเพื่ออะไร และเพื่อใครนะคะ และเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อาจจะมีการแชร์ข้อมูล และก็ข้อเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ การปลูกฝังค่านิยมในการคิดวิเคราะห์นะคะ ก็จะเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเรียนรู้บทบาทในการเลือกรับสื่ออย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านการขัดเกลาจากครอบครัวและก็สถาบันการศึกษาค่ะ สำหรับหน่วยงานนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องร่วมมือการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เกิดสื่อที่มีความสร้างสรรค์ค่ะ และต้องแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตาม ลงโทษผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนะคะ อย่างเช่น ถ้าเกิดเราพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะ ก็เราก็ควรจะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์นั้นทันทีค่ะ สนับสนุนและก็รณรงค์ในการสร้างสื่อที่สร้างสารรค์ โดยการสร้างกระแสหรือค่านิยม ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนะคะ ในการเรียนแบบพฤติกรรมที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสารรค์และก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เปิดพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะ เราควรจะต้องจัดให้มีพื้นที่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อย่างเช่น การเล่นกีฬานะคะ หรือว่าการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของเด็กและก็เยาวชนให้มากขึ้นค่ะ และแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะ ก็คือการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนานะคะ ก็คือ มีสติควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมในการสร้างและเสพสื่อค่ะ และที่สำคัญนะคะ แนวทางนี้ก็คือสื่อจะต้องมีจรรยาบรรณในการกำหนดกรอบ เพื่อเสนอสื่อที่มีความเหมาะสมนะคะ จะเห็นได้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงพ่อแม่ ครูและผู้ปกครอง ให้รู้เท่าทันสื่อ มีการให้แนวทางหรือว่าคำแนะนำในเรื่องสื่อนะคะ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสื่อที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ รวมถึงภาครัฐนะคะ ก็ควรให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดความเข้าใจผิด การตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดีค่ะ